สำหรับประโยค你们想要点什么作为开胃菜แปลว่า คุณต้องการอาหารเรียกน้ำย่อยแบบไหนคะคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า想要แปลว่าคิดอยากหรือต้องการคำว่าเปียนแปลว่านิดหน่อยคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า作为แปลว่าทำเป็นคำว่า 开胃菜อาหารเริ่มต้นสำหรับประโยค我想要南瓜แปลว่าผมขอซุปฟักทองหนึ่งที่ครับคำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า想要แปลว่าคิดอยากหรือต้องการ ในภาษาไทยในกรณีนี้แปลว่าขอก็ได้เช่นกันคำว่า南瓜แปลว่าฟักทองคำว่าทองแปลว่าซุป